พ่อ๋ยวพ่อทำอะไดแล้วพ่อเจ็ดเลอืมพ่อเลยฮะ้เอแม่เนี่ยศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกเก้าห้าแปดศูนย์เบอร์ยังไงศูนย์เก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าสามสองสามสี่ ธนกรผู้ชายด้วยแผ่นที่สองหนึ่งเก้าห้าศูนย์เก้าห้าเจ็ดเสี่สามเจ็ดสี่สามสองสามเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดสี่ลองพิมนั่งคิดกันดูที่ทุกฝ่ายแล้วเราปรึกษาตัวเรายังไงกับชีวิตเราซัมเมอร์ครูเขียนให้ดูแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะลงได้หมดนะอย่าคิดเฮ้ยจบแล้เดี๋ยวกูก็ลงซัมเมอร์